สวัสดีค่ะ ตอนนี้เราเรียนกันมาถึงสัปดาห์ที่ 8 เรื่องของการจัดการร้านค้าออนไลน์บนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซด้วย Virtual Mart แล้วนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะ ได้ทำความรู้จักจุงราและ Virtual Mart กันเป็นอย่างดีแล้วใช่ไหมคะ มาถึงสัปดาห์นี้แล้วครูหวังว่าผู้เรียนทุกท่านจะสามารถติดตั้งรวมไปถึงปรับแต่ง ส่วนของการตั้งค่าภาษา การจัดการเทมเพลต และการใช้งานพื้นฐานเกี่ยวกับจุมราและว i ช t u a l ได้บ้างแล้วใช่ไหมคะ ถ้ายังไม่มั่นใจในส่วนไหนนะคะ ผู้เรียนอย่าลืมกลับไปศึกษาทบทวนจากวิดีโอ และสื่อการสอนต่างๆของสัปดาห์ที่ 6 และสัปดาห์ที่ 7 ได้ตลอดเวลาเลยนะคะ ส่วนในสัปดาห์นี้ค่ะ เราจะมาศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้งานในส่วนของ Virtual Mart ค่ะ เพื่อให้เราสามารถเปิดขายสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ e-commerce ได้เลยค่ะ โดยจะมีหัวข้อที่จะศึกษากันในสัปดาห์นี้ทั้งหมด 4 หัวข้อด้วยกันนะคะ จะเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับร้านค้าและสินค้า เรามาทบทวนกันสักหน่อยดีไหมคะ ว่าจะต้องจัดเตรียมอะไรอย่างไรบ้าง จึงจะทำให้การสร้างเว็บไซต์ของเราเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกค่ะ เรื่องที่ 2 ค่ะ เป็นเรื่องของการตั้งค่าข้อมูลร้านค้าออนไลน์ เราจะมาฝึกปฏิบัติการใช้งาน Virtual Mart ในการตั้งค่าข้อมูลต่างๆ เพื่อให้การแสดงผลหน้าร้านค้าออนไลน์ของเรามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นไงล่ะคะ และเรื่องที่ 3 ค่ะ เรื่องที่ 3 เป็นเรื่องของการจัดการสินค้าใน Virtual Mart ผู้เรียนจะได้ทราบถึงขั้นตอนการจัดหมวดหมู่สินค้า รวมไปถึงสามารถใส่รายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการลงในร้านค้าออนไลน์ได้ค่ะ หัวข้อสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะ เป็นเรื่องของการกำหนดค่ารายละเอียดต่างๆ ของร้านค้าออนไลน์ค่ะ ในหัวข้อนี้เราจะไปศึกษาและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องของ การตั้งค่าวิธีการชำระเงิน และวิธีการจัดส่งสินค้า เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า เพราะถ้าเรามีทางเลือกที่หลากหลาย ก็จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าของเราได้ง่ายขึ้นไงล่ะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปศึกษาเนื้อหาในหัวข้อแรกของสัปดาห์นี้กันเลยนะคะ